ส่วนต่อไปเราก็จะมาติดตั้งจุมล่าเวอร์ชันมาต่อนะครับ ก็ได้อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปในเว็บเว็บไซต์ของสื่อการสอนแล้วเหมือนกันนะครับ ชื่อเวอร์ชันมา3.0.9นะครับจุมล่า2.5นะครับเป็นเวอร์ชันของจุมล่าที่ใช้นั่นเองนะครับเราเข้ามาดูกันนะครับเวอร์ชันมานะครับ3.0.9นะครับอันดับแรกเราก็ทำการแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับโดยคลิกขวานะครับแล้วก็ extract to เวอร์ชันมา 3.0.9 คือแตกไฟล์ลงตรงนี้ก่อนนะครับให้มันให้มันทำการแยกไฟล์ออกมาก่อนนะครับได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับได้โฟลเดอร์ออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการ Copy นะครับ Copy คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำว่า Copy นะครับเอาไปวางไว้ที่ dis pc นะครับ dicc นะครับ แล้วก็มาที่ sam นะครับ แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า htdoc นะครับ htdoc htdoc ก็คือเว็บไซต์ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่วางโฟลเดอร์ของเว็บไซต์นะครับที่เราจะใช้งานนะครับก็คลิกขวา แล้วก็ paste ไปนะครับวางไป เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็เห็นไหมชื่อมันยาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ในการเรียกเข้าใช้เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมขอเปลี่ยนให้มันง่ายสั้นขึ้นก็คือให้สั้นๆก็เป็น virtual m a r k นะครับโอเคครับ หลังจากนั้นก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ ในส่วนของ Google Chrome นะครับที่ใช้ตรงนี้ก็พิมพ์เป็น local host นะครับ slash virtual m a r k นะครับอโอเคก็จะเข้าสู่หน้าจอของการติดตั้งนะครับ เสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งนะครับ กด next ไปนะครับ ตรงนี้ก็จะบอกว่าในจุมล่าเนี่ยที่ติดตั้งไปเนี่ยมีอะไรติดตั้งไปบ้างนะครับก็กดต่อไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านลิขสิทธิ์ละนะครับ ก็กดต่อไปนะครับไม่มีอะไรนะครับ ตรงนี้นะครับที่เราจะต้องใส่ก็คือในส่วนของชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับให้เป็น root นะครับในส่วนของแซมนะครับแล้วก็ รหัสผ่านก็เป็นช่องว่างนะครับ ไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะครับ ฐานข้อมูลที่จะเก็บนะข้อมูลในการสร้างจุมล่าผมให้ชื่อเป็นจุมล่าแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะครับ ส่วนต่อไปก็คือการตั้งค่า FTP นะครับ ตรงนี้เราก็ยังไม่ใช้งานมันนะครับ ก็เป็นคำว่าไม่ก่อนนะครับ ถ้าใช้เดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าทีหลังได้นะครับ ก็กดต่อไปนะครับ ชื่อเว็บไซต์นะครับ ผมให้เป็นชื่อ เคสมือจ้วงหมากแล้วกันนะครับอีเมล ใส่อีเมลด้วยนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะไม่ยอมนะครับเพราะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงอยู่นะครับนะครับ ก็ตรงนี้ชื่อผู้ดูแลระบบก็เป็นแอดมินนะครับก็ใส่รหัสผ่านนะครับอย่าลืมรหัสผ่านด้วยนะครับใส่เลยลงไปนะครับ แล้วก็กดต่อไปนะครับ สุดท้ายก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ตรงนี้เขาบอกว่าอย่าลืมลบนะครับโฟลเดอร์นะครับที่เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ในการติดตั้งออกด้วยนะครับ ก็กดลบโฟลเดอร์นะครับ เสร็จแล้วก็กดต่อไปนะครับต่อไปโอเคครับเราก็จะทำการติดตั้งจุมล่าเวอร์ชันมานะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของเนื้อหาอื่นๆนะครับ เดี๋ยวก็จะติดตามในบทต่อไปนะครับในบทต่อไป